ขอสองสามสี่สี่มาแล้วเออสามสามโอ้โอโอเคได้อยู่เอาเต่าโ้เอาเต่าซามูไรลงนะผมโอเคครับผมก็ขอกร ลาสวัสดีกลุ่มผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม วันนี้อยู่กับผมหนุ่มนาเกลือนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกม นินจาเวสซามูไรนะผมในของค่ายพีจีสล็อตนะผมเป็นสล็อตพีจีสล็อตพีจีล่าสุดนะครับผมก่อนที่ครับ รับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนุ่มนากเกียอกันด้วยนะครับผม โอเคก็คำเตือนนะผมคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตาม ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผม มาเรามาที่ทุน 300 บาทวันนี้ขอกำไรสัก 2-3 เท่าตัวก็พอใจแล้วนะครับเปิมเวลาเล่นนะครับผมทุกคนต้องมีเป้าหมาย เหมือนการทำงานนะผมต้องมีเป้าหมายอืมเป็นไงคำคมเฉยคมตรงไหนวะ โอเค ทุน 300 นะครับผม อ่าสักครู่นะ ผมขอญาตหยิบน้ำแป๊บนึง มา มาในเวลาละมาแล้ว มา เริ่มต้นกันที่เบสสิบก่อนเลยครับผมอากาแบบไปหยิบน้ำอากาแบบแหกปากไงเติมอะไรเงี้ย โอ้โห ตอนนี้ยังไม่ โอ้โห ยังไม่มีกำไรเลยนะ ผมลูบทุนอุ้ยลูบจุเติม เติมเติม มเต็มเต็มเรับมเรียบร้อยผมเข้าฟีสเป็นที่เรียบร้อยเฮ้ยเรีเกจัดอะทุกคนเอาเรียกจัดเลยเอาเรียกจัะทุกคน มาผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอยเพิ่มดูดูมันมาเออโอ้โหฟีเซอร์ ขอดีดิโอ้ อยู่ลึกเกินลึกโพโอ้ ให้กูทำอะไร เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยช่องหน้าเออนี่แหละเอาเติมเลยครับผมยิปปี้ยิปปี้เบสิบบาท เอาเลี้ยงจัดอะเบสิบบาทนะครับนอนนอนตัวคุณ ตัวคุณ เอาไปเติมคุณสั่ามไปดิ ี้ฮปปี้โอ้โหผมบอกแล้วเกมนี้มันต้องหยิบน้ำนะ ไม่งั้นคอแหกตายห่านะครับผม โอ้ เดือดเดดไปดิเดือดเดดไปดิ come on bro come on bro let's do it คณหน้ามาแล้วเพื่อนเอาบอลโอ้จเจริญเจริญเด้อเจริญเจริญเด้อมาผมฟีเจอร์ไว โอ้เอาเติมตายนะทุกคนผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยดีสวยดีอย่างเงี้ยสวยดีโอ้โหเจริญเจริญในเวนโอ้เจริญเจริญนะโอ้ดูมันดูดูดูดูเธอทำเกมซามูไร เฮ้ยเอาแย่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออช่องช่องสองช่องสองเออมาห้าโอ้สามนะผมไม่เป็นไรเอาเติมเลยครับผมฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้เอาเล่นใจะครัานอนเอาเล่นใจะครับนอนไปผมรอบสุดท้ายนะ วิเดี๋ยวอยู่เบิ่มไงฮิปปี้ฮิปปี้เรื่องแัดนะครับทุกคน เบสสิบบาทเลยนะครับผมโอ้โอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อหน่อยนะครับผมเพราะว่ากำไรมันยังน้อยอยู่ มันไม่ใช่นาเกลือไม่ใช่หนุ่มนาเกลือกำไรน้อยแค่นี้มันไม่โอเคอย่างแรงไอ้ผมขึ้นเบสสามสิบเลยนะจังหวะนี้ ตอนนี้หายไปแล้วครับ200นะเฮ้ยเติมเฮ้ยฟิเจอร์มาฟิเจอร์มา สวยเพื่อนสามโอ้สี่หมาสี่แมมางถ้าตอนนี้ตัวผมเล็กๆ ก็ไม่ต้องสงสัยนะ ผมเมื่อยหลังนะ ไม่หลังนิดหน่อยนะครับผม ขอเอ็นหลังสักแป๊บหนึ่งห่างกันสักพักอ่ะมันต้องห่างกันสักพักเอาปิดเอาปิดเอาปิดเอาปิดกูลุกเลยกูนี่ลุกเลยกูนี่ลุกเลย เอาเติมเลยครับผมกูนี่ลุกเลยแต่จจะเอ็นหลังสักหน่อยกูลุกขึ้นเลย ผมนี่ลุกขึ้นเลยครับผมโอ้ โอ้โหผมอยากได้ฟีเจอร์สีสีแดงซะมากกว่านะผมว่ามีโอกาสแบบบึมบัมสองเบซะมากกว่า ดูดีดูดีอ่ะดูดีโอ้โหช่องสี่สาม โอ้ เฮ้ย เอาเติม โอ้ยมาสีเมมเอ้ยแต่ละดอก โอ้โห เรียบร้อยผมแววเกลือมาแล้วเฮ้ย อ๋อ เฮ้ยแต่แกได้ฟีเจอร์เพิ่มมาทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเตะโอ้โหยิปปี้ยิปปี้ครับผม ขอสองสามสี่สี่มาแล้วเออสามสามโอ้โอโอเคได้อยู่เอาเตะโอ้ยเอาเตะ ซามูไรลงนะผม เรียบร้อยเมกาเวนตัวซามูไรลงนะผม เรียบร้อยกิปปี้โอ้โหเล้วสี่รอบนะผม กูน่าได้เพื่อนขอร้อง กูขอร้องละโอ้ย เฮ้ยคุณน่าลงบ่อยวะเฮ้ยเอาตาเออเอาเอาตาเออบิงแล้วก็เปิดเฮ้ยบ้งใหญ่หรอออกบ่อยโพดว่ะอันนี้แกนะครับนั้นนั้นเรียบร้อย สี่พันนะผมทุนสามร้อย โอ้ สี่อะโอ้ เวลาสี่กับสองมา เนี่ย ยากนะผมที่จะได้ รอบสุดท้ายมาเพื่อน กูขอร้องละกูขอร้องละ เออสามโอ้สองโอเคได้อยู่นะผม โอ้โหกำไรโคตรเรียบ ร้อย จบ ไป ที่ 10ฟิลิปปินส์3,732บาทครับผม